เซตโกเหมือนเดิมนะครับผม น่าจะยังไม่เบื่อกันนะครับผม ถ้ามีเกมอะไรที่อยากให้ลองเล่น แนะนำมาได้นะครับ โอเคตอนนี้เริ่มเลยครับผมลำดับตรงนี้อะ โอ้ยมองไม่เห็นเชี่อะไรเลยครับ นู่นนู่นู่สายสายสายสวย สามตัว游过去那边有把邻居了。เอาจริงเหรอเพื่อน ប្រូស់ទៅ់ទៅល្រូវ มาสอง สวย ไม่เอาหรอกสไน ไม่มีใครดักตรงนี้เลยห้อง วิ่งมาเต็มเลย ตัว โอ้ย มันจะยืน อย่ายืนเคเป็นเพลงเลยครับ เฮ้ย อันดับหนึ่งเว้ย เฮ้ย ฟันทำไม ใจครับเ่อนตัวเดียว ตัวเดียว สวย โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บ สิครับ เป็นไรวะโอ้โห อยู่สองอ่ะลืมเปลี่ยน ามตัวสามตัว โอ้ยอดไปเได้สกิลเล เยอะมาก วิ่งเสียงดังเงินไปแล้ว Throwing a grenade. Thoại, thoại của anh thoại างลุ้นเลยจอมแฟดโอเค ลุยแล้วเพื่อนเพื่อนลุยฮะลุย Move. Hello Hello Ơi, <laughs> tiếng Việt nữa mà Ơ, ờ, ơ, ờ, có chưa quên đi làm gì? Where are you from? Jakarta. รอบนี้สวยวะ แสงมองอะไรไม่เห็นเลยสุดยอด เข้าไปผสมลงไม่โดนอะไรลย 棒啊！ มันไม่ตายอ่ะโดนเพื่อนลัดคิวอีกแล้วโห แมนไม่คิดว่ามากำลังเช็คขวาอยู่เลย เฮ้ยโดนเตะ อะไรวะวับกูไม่ได้เล่นแย่นะเนี่ย โอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมน่าจะเล่นได้แบบ เจ๋งนิดๆสำหรับผมนะ โดนเพื่อนเตะด้วยออกจากห้องเฉยเลย ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมไม่ดูไม่เป็นไรติดตามก็ยังดีนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ